หลังจากชัยชนะแล้ว สมเด็จพระเจ้สวรเนี่ยได้มีบัญชาการว่าสาเหตุที่ข้าราชการต่างๆ ไปไม่ทันทั้งหมดเนี่ย ให้จัดการประหารชีวิตซะ แต่ปรากฏว่า พระวรรณรัตน์ก็ขอไว้พระต่างๆในเมืองขอไว้ โดยให้ลดการทำโทษให้ไปลบที่เมืองตะนาวสีแทน ค่ะเดียวกันชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่นี้ควรที่จะมีการสร้างเจดีย์เป็นุสร์ในกรุงศรียาเองจึงมีการสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ เรียกว่าวัดใหญ่ชัยมงคล สร้างเจดีย์ที่แสดงถึงชัยชนะในการลบครั้งนี้ขึ้นที่กรุงศรียา ซึ่งปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ที่เรียกว่าวัดใหญ่ชัยมงคล นอกจากนั้นในพื้นที่การลบ สุพรรณบุรีก็ได้สร้างเจดีย์ไว้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่านี่คือสถานที่ที่เกิดการต่อสู้ หรือยุทธถีสำคัญของประเทศไทย กระบวนการต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่ายุทธถีเป็นกระบวนการแสดงถึงปลายทางและวีรกรรมอันสูงสุด และลดอิทธิพลของพม่าที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างเต็มที่ จะเห็นได้เลยว่าหลังจากศึกยุทธถีแล้วไม่มีสงครามที่เกิดจากพม่ายกทัพมาสู่ไทยเลย หลังจากนี้จะเป็นกระบวนการของการขยายพระราชอำนาจ และพระราชกิจสดาพิธิหารของสมเด็จพระนเรศวร ในการขยายออกไปด้านตะวันออกคือด้านเขมร โดยเข้ากระทำศึกต่างๆ และสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือหลังจากนี้สมเด็จพระนเรศวรได้ขยายพระชำนาจออกไปตีหงสาถึงสองครั้งไปตีเมืองอังวะ ตีเมืองต่างๆ ของพม่าเพื่อจะขจัดอิทธิพลของพม่าที่อยู่ในสังคมไทยให้สงบและหยุดนิ่ง อาจกล่าวได้ว่าช่วงเวลาแห่งสงครามที่พม่าบุกไทยหรือสงครามยุทธหัตถีนี่เอง เป็นเวลาจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดปัญหาทางการเมืองระหว่างไทยกับพม่าพม่าหยุดการยกทัพมาที่ไทย เหลือแต่ไทยจะขยายเดชานุภาพออกไปทางพม่าและ กิสดาวิหารและความสามารถครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยสงบสุข จากการลุกลานของพม่ามาอีก 200 ปี